อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเค ผมก็ขอกราบสวัสดี แขกผู้มีเกียรติท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับ เออวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรมาค่ายโอนะผมมาดูกันเลยว่า จะแตกดีขนาดไหนนะจ้าโอเคมาที่มาขบวนที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีตัวเล่นเหรอเอางูมาแล้วจะกันต่อ โอ้โหเข้ามากันแล้วอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดติดตามให้เราด้วยนะครับ อย่าลืมกดคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็ ถึงคัญนะผมเรามีแจกโปรโมชั่นเรามีแจกโปรโมชั่นกดติดตามเอาไว้เลยจะวันไหนนั้นเราไม่รู้กดติดตามเอาไว้เองนะจ๊ะต้องบอกผมว่าเกมเนี่ยผมสินค้าที่แพงที่สุดก็คือ ราชันนั่นเองหรือว่ามงกุฎวะโลมาเม็ดนี้สวยงามโอ้โหรู้เรื่องนี่โอ้โหสามร้อยแล้วก็โอ้โหมานี้ โอ้โหแล้วโล่มาต่อผมโล่หนึ่งสวยงามต่อด้วยอ่ะงุ่นเม็ดนี้หาไปคอมที่ 5 แล้วก็โล่อีกเข้าไป10คอมโบแล้วยังไง20คอมโบไปเรียบร้อยผมท่านผู้ชมโอ้โหเหลือเชื่อโอ้ยฟรี20 เกมครับผม เปิดหัวมาวันนี้ครับผมโอ้โหวันจันทร์นะผมวันนี้วันจันทร์ วันจันทร์ วันจันทร์นะแตกแต่หัววันเลยแตกแต่หัววันเลยอื องบอกว่าผมไม่ใช่หัววันผมตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะแต่ผมตื่นเย็นนะครับผมเออต้องบอกว่าคนไม่มีงานการทำแต่อันดับแรกต้องบอกผมเกมนี้แตกง่ายมากผมเกมนี้แตกง่ายมากผมเป็นเกมที่แบบว่าเก่าโบราณคลาสสิกเล่นมากันตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์นะครับผมรุ่นพ่อแม่เลยว่าตายผมโอ้ยมีไง โอ้ยเนึกจะเข้านึกว่าจะเข้า400 2,500เข้าไปแล้วสิงโตต่อเม็ดนี้สวยงามแล้วก็ อือหือ เหลืออีกจำนวน 15ฟรีสปินนะครับ เออ เออ มามียังไงต่อแจกันแล้วก็ โอ้โหนึกว่าไลออนจะลงมาต่อนะจ๊ะ เออ เม็ดนี้ก็ลุยกันไปต่อเลย ใครสนใจอยากเล่นทีเดียวผมสามารถคลิกได้ที่ร่างคลิปนี้นะ ผมเป็นเกมที่ว่าเล่นง่ายแต่ง่ายโลกมา โอ้โห ไม่มานะเพื่อนๆ โอ้โห ต้องบอกต้องอย่าลืมผมต้องอย่าลืมต้องอย่าลืม อย่าลืมตามดิครับผมรออะไรจังหวะนี้คลิกได้เลยผมได้ร่างคลิปนี้ผม มองดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผม หรือเข้าไปที่หรือว่ามองสังเกตที่คอมเมนต์และที่ปักหมดอ้าวอะไรวะเนี่ยอะไรวะ อะไรวะ ไม่เคยจะกดอันนี้เลยเนี่ยได้มา โอ้โหยี่สิบแปดว้าเสียเวลาดูภาพเกมสวยๆดีกว่า I have won 28อ่าเสียเวลาจริงๆ ได้อะไรเนี่ย ไม่ได้เห็นได้อะไรเลยเหมือนจะมีรางวัลใหญ่เลยโอ้โหได้มาทั้งหมด3,100บาทนะผมโอเคเลิกเล้วผมแตกขนาดนี้ ตามมานะผมอยู่ด้านล่างคลิปนี้รีบปักหมุดแล้วก็ตามมารีบกดแล้วตามมาผมตามมาได้หรือไม่ได้คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรโชว์และเกมไหนมันแตกดีเหมือนอย่างเกมนี้นะผมเกมไหนแตกผมเล่นเกมไหนในวันไหนแตกแล้วค่อยตามเนาะก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ ขอให้ทุกคนโชคดีกับทางดีๆที่เราแนะนำไปบ่ายจุ๊บ